ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับผมมามาดูว่าชควลาาคูณสองจะแจกโชควลาาคูณสองให้เราจริงๆก็เปล่าไปหกร้อยจัดไปดิขอแจมแจมขอแจมแจมอยากให้ได้เข้าฟรีแค่นั้นแหละอยากให้ได้เข้าฟรีแค่นั้นแหละคือถ้าเกมนี้ได้เข้าฟรีคือแบบโอ้โหรู้เรื่องเลยนะพ่อนะ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยดูนักนะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมาแล้วเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบนะเพื่อนนะ เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ส่งมาดีอยู่ส่งมาดีอยู่แล้ววายมาอย่างนี้ก็แจ่มเลย ไปไงต่อผมไปไงต่ออ้าวแล้วจังหวะนี้มาแล้วสเกตเตอร์สองตัวขอยตัวนึงเพื่อเข้าฟรีเกม โอ้โหยังไม่มานะเพื่อน เสียดาย ถ้าได้เข้าฟรีเกมนะมึงคือฟรีเกมเกมนี้แม่งผมโคตรชอบอ่ะแม่งนี่แล้วมาอีกแล้วมาให้รุ่นอีกแล้ว มันมาให้รุ่นอีกแล้ว จัดมาดิ โอ้โหตัวเดียวมึงจะเหลือไว้ทำไมไว้เช็ดคก กูขออีกตัวเดียวก็ไม่ได้หรอเกินไป หมุนยาวไปเพื่อนหมุนยาวไปต้องได้เข้าฟรีสักรอบเลยเว้ยวันเนี้ยมันต้องได้เข้าฟรีสักรอบเลยวะ เออคิวมา ตัวเล็กตัวน้อยอะไรผมดีใจหมดอะแต่ดีใจเยอะไม่ได้นะเกมพีจีนะมันชอบ ไม่แตกนะเนมัอนเออจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิขอเข้าฟรีได้ไหมอะสเก็ตเตอร์มาหน่อยสเก็ตเตอร์อะเออนี่มาอีกแล้ว มา อีกแล้วมาตัวเดียวมาเหอะมาเหอะสามรอบแล้วนะมึงมึงมาสามรอบแล้วนะมาแล้วไม่เข้าให้กูเนี่ยแม่งกวนตีนจัดมันเพื่อนแม่งกวนตีนจัด มันมันล่อตาล่อใจผมสามรอบละห้าสิบสปินหมดโคตรไหวมันไป ขอยักขยับเบ็ดกันดีกว่า เบ็ดพันเลยแล้วกันนะพันสองไปเลย หนักๆไปจัดไปอีกห้าสิบครับผมมา มาดูว่าเบ็ดพันสองจะแตกเท่าไหร่นะเพื่อนอ๋อดี ๆ เด้อดี ๆ เด้อพีจีเอาหน่อย ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมเล่นเออมันต้องอย่างนั้นดิ ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจตามผมเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพราะนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับ ผมและนี่ไงสเก็ตเตอร์มันต้องมาแล้วจังหวะนี้มันต้องมาแล้วแหละจริงเออมันมาจนได้เว้ยเพื่อนมันมาจนได้เว้ยโอ้โหกว่าจะมาเช็ดคกให้กูลุ้นตั้งหลายรอบมา ขอแตกบนล่างสักรอบหนึ่งแล้วพอเลยอ่ะคือถ้าแตกบนล่างสักรอบหนึ่งก็รู้เรื่องอ่ะเพื่อนผมบอกเลย ขอแจมแจมได้ไหมขอแจมแจมบนล่างได้ไหมเอาหน่อยเว้ยฟิเออต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนั้นดีได้อยู่เมื่อได้อยู่ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาี่พันบาทครับผม มันต้องอย่างนี้มา ขอบนล่างอีกสักรอบได้ป่าวอ่อหูยนี่ขนาดข้างบนอย่างเดียวนะนี่ขนาดข้างบนอย่างเดียวแต่ตัวแพงไงแต่ไปสองหมื่นห้าครับผมเพื่อน เอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้แต่หมดกอกสะก่อนว่ะดูดิดูดิ อันนี้ในฟรีนะเพื่อนดูในฟรีแต่ไม่กี่ที แต่ไปห้าหมื่นสามไอเช็ดโคโคตรโหดไป หมุนกันต่อมันหมุนกันต่อขอเข้าฟรีสักรอบได้ไหมขอสักรอบหนึ่งได้ปะแต่ตอนนี้กำไรไปก็หกหมื่นกว่าบาทแล้วนะเอาทุนมาหกหมื่นตอนนี้ไปแสนสองแล้วผม เออนี่ไงมามามามามามามา มา มา มา มา มา มา มา มา โอ้โห ไม่มาเช็ดโคงเอ้ยมันมาสองตัวแล้วเพื่อน สเก็ตเตอร์เนี่ย คือมึงจะขาดได้กูตัวนึงหลายรอบเกินไปแล้วนะ คือมันจะเหลือไว้ทำไมวะตัวเดียวมัยไอรองเท้านี่แตกแพงจัดเลยนะ รองเท้านี่ ตัวแพงจัดสามตัวคือแตกไปโคตรแพงเมื่อกี้ ขอดีดีหน่อย ขอเข้าฟิอีเออวายก้าไว้วายก้าไว้แต่เป็นหมื่นเลยเออรองเท้าดูรองเท้าไม่แตกแพงจริงเว้ยสองคู่ไม่สามพันหกอ่ะโอ้โหกลัวไม่น่าได้เข้าแล้วมั้งนะไม่น่าได้เข้าแล้วมั้งนะทรงไม่เงียบจัดเลยเช็ดคกโอ้โหแล้วไม่แตกด้วยนะ ไม่เข้ามาเออมันต้องอย่างนั้นดีมันต้องอย่างนั้นดีวายวายเต็มกราฟอย่างนี้แต่เป็นสามหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทเพื่อนเอาเรื่องเว้ย เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ย นี่ไง นี่ไงว่าไง คือมัน คือมันมาให้ผมลุ้นเยอะเกิน แต่แม่งไม่มาให้กูมึงจะเหลือไปทำไมตัวเดียวอ่ะกูถามหน่อยดูมันเหลือตัวเดียวแล้วเพราะมันเหลือตัวเดียวอีกเลยสเก็ตเตอร์มันขาดตัวเดียวตลอดเลยอ่ะโอ้โห